จากโจทย์กำหนดรูปเลขาคณิตสามมิติสองรูป ดังนี้ รูป A รูป B ทิศทางของลูกศร แสดงทิศทางการมองด้านข้าง พิจารณาภาพด้านหน้าภาพด้านข้าง และภาพด้านบนของรูป A และ B ข้อใดถูกต้อง 1. ภาพด้านหน้าของรูป A และ B เหมือนกัน 2. ภาพด้านข้างของรูป A และ B เหมือนกัน 3. ภาพด้านบนของรูป A และ B เหมือนกัน 4. ไม่มีภาพด้านใดของรูป A และ B ที่เหมือนกัน อันนี้เราลองมาพิจารณาจากโจทย์ โจทย์กำหนด รูปเรขานิสามมิติสองรูป คือรูป A รูป B และลูกศร แสดงถึงการมองด้านข้าง ลูกศรก็แสดงถึงการมองด้านข้างนี่คือสิ่งที่กำหนดให้อันนี้เราลองมาพิจารณาทีละข้อเอเราพิจารณาภาพด้านหน้าก่อน จากภาพด้านหน้า จะเห็นว่ารูป A ถ้าเรามองภาพด้านหน้าคือส่วนนี้ และอีกส่วนหนึ่งที่ว้าวเข้าไป ฉะนั้นภาพของรูป A และรูป B ซึ่งเป็นด้านหน้า ข้อที่หนึ่ง จะไม่เหมือนกัน จึงเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง ต่อมาวินาข้อที่สามคือินาาภาพด้านบน นี้เราลองดูมองดูภาพด้านบนจะพบว่าส่วนที่ ลึกลงไป ของภาพด้านบนของรูป A และรูป B จะต่างกันที่ตรงนี้และตรงนี้ดังนั้น ข้อที่สามก็เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง ลองมาพิจารณาข้อที่สองก็คือ ภาพด้านข้างจะเห็นว่าภาพด้านข้างถ้าเรามองจากฐานลูกศรไป ปรากฏว่าสองรูป ทั้งรูป A และรูป B ปรากฏว่าจะเป็นภาพที่เหมือนกัน เพราะนั้นในรูป A และรูป B จึงมีภาพด้านข้างเหมือนกัน และในข้อที่ 4 ที่บอกว่า ไม่มีภาพด้านใดของรูป A และ B ที่เหมือนกัน ก็เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อที่สอง